สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาดูตัวอย่างการรัน MPI Hello World Tutorial บนระบบทารากันค่ะ โดยที่ในส่วนของ Tutorial นะคะ เราจะนำมาจากเว็บไซต์ mpitutorial.com ค่ะ ดังที่แสดงบนหน้าจอเลยนะคะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะ เราจะทำการ CD ไปที่ user training hpc 101 t a r a 101 example ค่ะ จากนั้น cd เข้าไปที่ mpi hello world นะคะผานของ directory นี้แสดงอยู่บนหน้าจอค่ะ เมื่อใช้คำสั่ง ll จะปรากฏไฟล์ดังที่แสดงบนหน้าจอเช่นกันนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะ เราจะทำการโหลดซอฟต์แวร์ที่เราต้องการใช้ก่อนค่ะ ในที่นี้นะคะ เราต้องการใช้ตัว MPI CC ซึ่งจะอยู่ในโมดูล Force ค่ะ ทำการโหลดโมดูลฟอสขึ้นมานะคะ โดยใช้คำสั่งโมดูลโหลดตามด้วยฟอสค่ะ ในวิดีโอนี้เราจะเลือกเป็นฟอส 2020b นะคะ ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดณขณะนี้ค่ะ จากนั้นใช้คำสั่งโมดูลิสนะคะ เพื่อทำการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ทำการโหลดมาค่ะ จะเห็นว่าในนี้นะคะจะมีตัว GCC 10.2 แล้วก็มีตัว Open MPI เวอร์ชัน4อยู่ค่ะ เนื่องจากว่าเราจะใช้คำสั่ง fpicc เราจะทำการเช็คพานของคอมมานด์นี้โดยการใช้คำสั่ง with ค่ะ จะเป็น with ตามด้วยคอมมานด์นะคะ with แล้วก็ mpicc ค่ะ จากนั้นจะเห็นพานของคอมมานด์ขึ้นมานะคะ ถัดไปนะคะจะใช้ mpicc ในการคอมไพล์ตัว mpi hello world c ให้เป็น executable file ค่ะคำสั่งที่ใช้จะแสดงบนหน้าจอนะคะ ใช้คำสั่ง ll จะเห็นไฟล์ mpi underscore hello world ปรากฏขึ้นมาค่ะ ในส่วนของการสับมิ t งานนะคะ ในที่นี้เราจะสับมิ t ในรูปแบบของการใช้สคริปต์ค่ะ ในส่วนนี้เราจะมีสับมิ t สคริปต์เต็มไว้อยู่แล้วนะคะ ใช้คำสั่ง cat เพื่อตรวจสอบสคริปต์ที่เตรียมไว้ค่ะ ส่วนนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าชื่อของโปรแกรมที่เราจะรันคือ mpi hello world จะตรงกับชื่อของโปรแกรมที่อยู่หลังคำสั่ง srun ค่ะ ตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ตรงกันด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีส่วนของ module for ที่เราต้องทำการแก้ไขค่ะ เนื่องจากว่าตอนที่อัดวิดีโอนี้นะคะ ค่า default ของเครื่องคือ for 2019b ค่ะ ถ้าเราใช้คำสั่ง module load for เฉยๆ โมดูลที่เราจะได้จะเป็น force 2019b นะคะ แต่ในตอนต้นเราคอมไพล์ด้วย f o r 2020B ค่ะ ในการรันงานนะคะ เราต้องใช้โมดูลชนิดเดียวกันค่ะ ก็ไปแก้ไขตัว submit.sh โดยใช้คำสั่ง di นะคะ ในส่วนของโมดูลโหลดทำการเปลี่ยน f o ์สให้เป็น FOSS 2020B ค่ะ จากนั้นทำการ submit job โดยใช้คำสั่ง sbat c h ค่ะ จะเป็น sbat c h ตามด้วย submit.sh นะคะ ตรวจสอบสถานะงานโดยใช้คำสั่ง sq ค่ะ นหน้าจอนะคะจะเห็นว่าจ็อบของเราอยู่ในสถานะ pending ค่ะ เนื่องจากว่าติดเหตุผลคือ resources นะคะ ก็คือทรัพยากรไม่เพียงพอรอสักพักแล้วก็ใช้ SQ อีกรอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะ ณจุดนี้นะคะ เราจะมีทางเลือกอยู่ 2 ทางก็คือทางเลือกแรก รอจนกว่าทรัพยากรจะเพียงพอนะคะ อย่างที่ 2 ก็คือตรวจสอบว่าเราสามารถไปรันงานที่อื่นได้ไหมค่ะ เราสามารถตรวจสอบทรัพยากรของระบบทาราได้โดยใช้คำสั่ง sinfo ค่ะ จากบนหน้าจอนะคะจะเห็นว่า compute partition มีจำนวน 55 โหนดที่ถูกใช้งานเต็มนะคะ และมี 3 โหนดที่ใช้งานบางส่วนค่ะ จะเห็นว่าค่อนข้างแน่นเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจะทำการเปลี่ยน partition ไปรันบน d v e l แทนนะคะ ในส่วนของการใช้ partition d v e l นะคะ จะต้องระวังเรื่อง time limit ด้วยค่ะ นื่องจากว่า partition level ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและพัฒนาค่ะ time limit ของ partition level จะใช้ได้แค่ 2 ชั่วโมงนะคะ เนื่องจากสคริปที่เราต้องการจะรันนะคะ ใช้เวลาในการรันน้อยมาก เราจึงสลับไปใช้ partition level ได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะทำการยกเลิก job ที่เราสั่งรันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ โดยการใช้คำสั่ง s cancel แล้วตามด้วย job id นะคะ อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะจะเป็น e d cancel ตามด้วย job id 678347 นะคะ ใช้คำสั่ง sq นะคะ จะเห็นว่า job หายไปแล้ว จากนั้นเข้าไปแก้ไขไฟล์ submit.sh โดยการเปลี่ยนค่าจาก partition compute เป็น partition devel นะคะทำการ submit job อีกรอบหนึ่งนะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง sq เพื่อตรวจสอบสถานะค่ะ จะเห็นว่าตอนนี้จ็อบของเรากำลังรันอยู่นะคะ รอจ็อบรันสักครู่นะคะ เมื่อจ็อบรันเสร็จแล้วนะคะ ตรวจสอบเอาพุทที่ได้โดยการเปิดไฟล์ serm.out ขึ้นมาค่ะ จะเห็นผลลัพธ์ที่ได้ดังที่แสดงบนหน้าจอนะคะ จะเห็นว่าจ็อบของเรารันอยู่บนเครื่อง tara c 0่1ค่ะ แล้วก็มีการใช้งานโปรเซสทั้งหมด 40โปรเซสด้วยกันนะคะ ทีนี้ขอย้อนกลับมาดูในส่วนของ submit script กันหน่อยนะคะ ใช้คำสั่ง cat เพื่อเปิด submit script ขึ้นมาค่ะ บนหน้าจอนะคะตรงในส่วนของ s l u n แล้วก็ตามด้วย MPI Hello World นะคะ เมื่อเปลี่ยนกลับไปดูใน MPI Tutorial นะคะ จะกรดาวลงมาในส่วนของคำสั่งที่ใช้รันนะคะ จะเห็นว่าใน MPI Tutorial นะคะ จะใช้เป็น MPI Run ตามด้วยออปชันของ MPI Run ค่ะ ซึ่งในที่นี้คือ dash n เท่ากับ 4 นะคะ จะได้ผลลัพธ์เป็นการใช้งาน 4 processor นะคะ ทีนี้กลับมาดูในส่วนของสคริปต์ของเรานะคะ ในส่วนของ s b a t ด้านบน จะมีการระบุเป็นจำนวนโหนดเท่ากับ 1 แล้วก็ e n t a r per node เท่ากับ 40 นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้คือเรามีการใช้งาน 40 processor นะคะ เราจะทำการเปลี่ยนค่า option ในส่วนนี้ดูนะคะ เปิดไฟล์ submit.sh ขึ้นมาค่ะ แก้ไขในส่วนของโหนด ให้เป็น 2โหนดนะคะ ใช้คำสั่ง s b a t submit job เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะ ในระหว่างที่รอนะคะ ขออนุญาตเปิดแบตสคริปต์ขึ้นมาไว้บนหน้าจอค่ะ รอสักครู่นะคะ จากนั้นทำการเปิดไฟล์ตัว s l e r m o u t ขึ้นมานะคะ ให้สังเกตจาก job id นะคะ เป็น job id ตัวใหม่ค่ะ จาก output นะคะ จะเห็นว่างานของเรารันอยู่บนทั้งเครื่องทารา C 0 0 1แล้วก็ทารา C 0 0 2 นะคะ ซึ่งเป็นการใช้งานโหนด 2โหนดค่ะ ส่วนจำนวนโปรเซสเซอร์ที่ใช้งานนะคะ ก็จะมีทั้งหมด 80 ตัวค่ะ ซึ่งเกิดจากการใช้งานโหนดละ 40 ตัวนะคะ